สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาค่ะกับเกมสุดเซ็กซี่ที่ไม่เคยจางหายไปนะคะ Queen o f b o u t y ค่ะมันดูคืนค่ะ วันนี้แม่สาวตาเดียวจะยิงเป้าสุดเป๊ะสุดปัง ทะลุเป้าแี่วางไว้หรือเปล่าเนี่ยค่ะวันนี้มันที่หมุนหนักๆเลยค่ะแปดร้อยเลยเนี่ย คคุณหนักเลยจ้ายังไงคุณสามโอ้ยเป็นไงครับหมุนแรกก็โบวแล้วเอตัวเอละสองร้อยโอ้ยตัวเอสองร้อยคูณสองคูณหนึ่งกลับมาขอปังปังหน่อยป้ามาแล้วตัววายมาแล้วจ้ะโอ้ยเลยนะสองพันไปแล้วยั่วๆไปเลยสแกตเตอร์โอ้ my god LMG scatter มาแล้วนะคะโบนัสเลชั่นไปลลยจ้ามาจะสิบหมุนเลยนะคะสิบหมุนไปเลยยังไงวันนี้สาวกันเดียวต้องเมาส์ปืนกระบอกแรกเป็นไงคะคูณหกแล้วโอ้ย บนหกพันครับยี่สิบพันครับยี่สิบคูณเก้าคูณเก้าพันแปดแล้วจ้าอีกเก้าหมดกาาโอ้ยมาเลยด้วยคูณยี่สิบพันโอ้โอ้ยจีเออม่ก้อนหนึ่งสี่หนึ่งร้อยยี่สิบตารางเนี่ยค่ะอีกแปดหมื่นพวกพวกไปเลยจ้างกำไรพวกพวกไปเลยโอ้ยปืนมาอีกแล้วสองพันสี่โอ้ยสองพันสี่คูณหกเนี่ยไม่ยอมมานะโอ้ยตัวเคปังปังปังนี้คูณแปด ไปนะจ๊ะพันแปดยั่วๆไปเลยจ้ายังไงมาไหมอุ้ยอีกสี่หมุนขอร้องอีกสี่หมุนยังไงโอ้ยอย่าอย่าเพิ่งวุดโอ้ยมาละจ้าแผนที่สุดยอดแผนที่มาแล้วโอ้ยยังไงยังไงยังไง ขออีกขออีกอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดกับสองหมุนโอ้ยตัวไายเป็นกรานแบบนี้โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอ้เอ็จีดูเอ อย่างิงแน่นจริงๆเลยค่ะยอดถึงสุดซูเปอร์เมกะวินไปเลย5 2 6 8 0ไปเลย โอ้ยเหลืออีก2หมุนยังไงกำไร 7400 แล้วนะคะหมุนสุดท้ายไม่ได้ ยังไง โอ้ยมหาจาดูสิว่าโททวินเท่าไหร่ โททวิน7400 ปุ๊บปัวไปเลย